24 hours later คนที่หยิบไปนะครับฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าอันไหนมันไม่ใช่ของตัวเองนะครับไม่ต้องหยิบไปนะครับ ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับว่าเราอาจจะโทษตัวเองนะครับว่าเราขี้ลืมเอง แล้วเรากล้องวงจรปิดก็มีเห็นนะครับว่าใครคือคนหยิบนะครับ เอาไว้นะครับว่าฝากไว้ให้คิดนะครับว่าถ้าไม่ใช่ของตัวเองไม่ต้อง A few moments later Three hours later ชุดไม่เบาแต่เขาใหญ่นะครับแฮชแท็กครั้งนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับที่เขาใหญ่ เจกีนลอตเตอรี่ เขาใหญ่ขาก็ใหญ่นี่นะครับบรรยากาศดเป็นร้านกาแฟ อ่าฮะก็แล้วก็มาเที่ยวเขาหยอดสัสองคืนแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว เราก็จะกลับไปทำงานหลังจากที่รับประตอมาสองวันจันทร์อังคารัง่ตรงสวนหน้าบ้านที่นิวยอร์กฟิลตัแตกคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มาเรื่อยๆครับก็ เรามาอากาศดีด้วยคือแบบไม่ช่วงนี้มันหนาวอยู่ที่25 องศา แต่พนาลายไม่ได้บอก ลืมไป จะโชว์ว่า มันกี่องศา มันไม่ใช่ไอโฟนจอเชื่อครับยังไม่เห็นวิวตรงหนูตามผมมาเดีให้เห็นว่า โดยรอบวยมาก อ่าน้องชลิตา ครับวันนี้รายการตามติดเต้นจะมาคอแลกกับเจ๊ใหญ่แห่งเขาใหญ่นะครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรนะที่ดถตลิเขาใหญ่เพื่อนเพื่อนเก่าแต่หน้าใหม่ตลอดกันแล้วหนึคืออสังหาที่ปลูกซื้อปลูกสร้างไว้ใช่ไหมครับปลูกสร้างไว้สร้างยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จเพื่อนมาดูโอเค ทักทายนะครับ ลอตเตอรี่ที่ที่เบอร์สวยที่สุดของเขาใหญ่ต้องปรึกษาคนนี้เลยนะ ฝากฝากฝากร้านฝากช่องไหมแล้วก็มาเจอแม่ ตัวแม่ทักทายหน่อยครับสวัสดีค่ะ แม่อะไรนะ แม่ปันแม่ปันนะ โอเคครับ แม่การตามปิดเต้นก็ เราจะมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยครับ อย่าลืมนะครับ กดไลค์ กดติดตาม กดซับสไครต์ผมเลย ฝากรายการตามติดต้วนะครับ ตอนนี้คนตับใครจะครบพันแล้วโอเคครับ เอาไว้คลิปหน้าว่าผมจะไปไหน ตามติดต้นนะครับ